con đau chủ tiếng ชายาเจ้าดารารัศมีในพระราชจักรีวงศ์ดำรงศักดิ์มเหสีทรงเป็นพระชนนานีพระธิดาอยู่ภาคพันศิลปะประเพ